IT for English Module 7 การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา การสร้างบทเรียนโดยใช้โวกิ สวัสดีค่ะ นอกจาก p o w t o แล้ว อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ก็คือเว็บ v o g i ค่ะ v o g i เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างตัวละครขึ้นมา เพื่อแสดงออกบนเว็บ และสามารถใช้เสียงของตนเองอัดเข้าไป เพื่อให้ตัวละครนั้นพูดสื่อสารได้ด้วยค่ะ ตัวละครใน v o g i มีหลายรูปแบบ ทั้งคนที่สร้างให้หน้าตาคล้ายเรา หรือสิ่งอื่น ๆ เช่น สัตว์ หรือตัวการ์ตูนอื่น ในบทเรียนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการใช้โวกิในการสร้างสื่อการสอนกันค่ะ เริ่มต้นเราต้องไปที่เว็บไซต์โวกิ w w w v o g i c o m แล้วคลิกเลือกล็อกอินค่ะ และก่อนเริ่มใช้งาน เราต้องสร้าง Account ในโวกิโดยการคลิกที่ Sign up here กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล อีเมลพาสเวิร์ดและยืนยันพาสเวิร์ด และคลิก Sign Up หลังจากนั้น v o g i จะส่งอีเมลไปให้เรา Activate Account ให้ทุกคนเช็คอีเมลแล้วคลิกลิงก์ที่ส่งมาค่ะ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้ว เราจะทดลองใช้ v o g i แบบฟรีค่ะ ในการเริ่มต้นสร้างตัวละคร animation ระบบจะสุ่มตัวละครมาให้ หากไม่ชอบ สามารถคลิกที่ลูกเต๋า เพื่อให้ระบบสุ่มขึ้นมาใหม่ เมื่อได้ตัวละครที่ชอบแล้ว เราสามารถตกแต่งรูปลักษณ์ของตัวละครได้ โดยเลือกที่ Customize Your Character เราสามารถเลือกตัวละครเพิ่มเติมได้ โดยโวกิได้แบ่งตัวละครออกเป็นหมวดหมู่ให้หาง่ายขึ้น ในที่นี้อาจารย์จะเลือกเป็นแบบคลาสสิกค่ะ ต่อมาเราสามารถเปลี่ยนทรงผม และรูปทรงริมฝีปากให้แก่ตัวละครของเราได้ และเมื่อคลิกที่ clothing เราสามารถเลือกเครื่องแต่งกาย ให้แก่ตัวโวกิของเรา วันนี้อาจารย์ขอเลือกชุดที่ค่อนข้างเป็นทางการ และหากต้องการเพิ่มเครื่องประดับตกแต่ง เราสามารถคลิกที่ blink และเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการค่ะ การเพิ่มเสียงให้โวกิ สามารถทำได้หลายวิธีคือ การอัดจากโทรศัพท์มือถือ การใช้ระบบ text to speech การอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟน และการอัปโหลดไฟล์ที่เราอัดไว้ ในที่นี้อาจารย์จะเลือกใช้แบบ text to speech text to speech คือการที่เราพิมพ์ประโยคเป็นตัวอักษร เราให้ระบบเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นเสียงพูด ซึ่งโวกิสามารถรองรับได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย เรามาลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว เราสามารถเลือกเสียงพูด และสำเนียงที่เราต้องการ ทั้งสำเนียง อเมริกัน อังกฤษ และอื่น ๆ เราสามารถคลิก play เพื่อฟังเสียงได้ค่ะ ต่อไป เราลองพิมพ์เป็นภาษาไทยบ้างค่ะ ขั้นตอนก็เหมือนเดิม เราต้องเลือกภาษาให้เป็นภาษาไทย เลือกเสียงพูด และคลิกฟัง แต่เนื่องจากโวกิที่นำเสนอเป็นเวอร์ชันฟรีจึงให้ระยะเวลาในการนำเสนอที่จำกัด หากใครต้องการให้ตัวโวกิพูดได้นานกว่านี้ คงต้องศึกษาเงื่อนไขของเว็บไซต์ดูค่ะ ขั้นต่อไปคือการเลือกภาพพื้นหลังให้กับตัวโวกิโดยการคลิกที่ Background พื้นหลังจะมีทั้งแบบวิวทิวทัศน์เมือง ภาพในอาคารและนอกอาคาร เราสามารถขยายหรือลดขนาดตัวโวกิ รวมทั้งย้ายตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ เมื่อเราสร้างตัวละครโวกิจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็ได้เวลาเผยแพร่หรือ Publish เราสามารถบันทึกตัวละครไว้ใน My v o g i และเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter รวมทั้งส่งลิงก์ผ่านอีเมล ไปยังผู้เรียนหรือเพื่อนๆ ได้ นอกจากโวกิแล้วยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการสร้างสื่อการสอนแบบแอนิเมชัน แอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้งานง่าย และที่สำคัญคือให้บริการฟรีก็คือ p r o t a g o n ค่ะ ก่อนอื่น เราต้องไปที่เว็บไซต์ p r o t a g o n c o m เพื่อดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาติดตั้งก่อนค่ะ รแกรมขึ้นมาสิ่งแรกคือการล็อกอิน เนื่องจากเราเป็นผู้ใช้ใหม่ เราก็ต้องเลือก I'm new จากนั้นเราสามารถเลือกสร้าง Account ใหม่ หรือล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้ค่ะ ในหน้าแรกเราจะพบกับแอนิเมชันจากทีมงานโปรตักอนและเครื่องมือด้านบนจะประกอบด้วย Discover สำหรับดูงานของสมาชิกคนอื่นๆ Create สำหรับสร้างงานของเราเอง Activity เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิก และ Profile คือข้อมูลผู้ใช้ค่ะ เรามาเริ่มสร้างแอนิเมชันของเรากันดีกว่าค่ะ ให้คลิกที่ Create จากนั้นให้เลือก Characters เพื่อสร้างตัวละคร เราสามารถเลือกเพศของตัวละคร ปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม และตั้งชื่อได้ตามใจชอบค่ะ เมื่อเราสร้างตัวละครจนไปที่น่าพอใจแล้ว ก็ได้เวลามาสร้างการ์ตูนแอนิเมชันกัน เรามาเริ่มจากการแนะนำตัวง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะ ให้คลิกที่ plots และ create new plot เรามาดูแถบเครื่องมือกันก่อนนะคะ scene ใช้เพื่อกำหนดฉากหลัง ว่าจะให้เกิดเนื้อเรื่องขึ้นที่ใด dialogue ใช้พิมพ์คำพูดของตัวละครเพื่อเปลี่ยนเป็นเสียง action ใช้กำหนดท่าทางของตัวละคร sound ใช้ใส่เสียงประกอบ และ music ใช้สำหรับใส่เพลงประกอบค่ะ เรามาเริ่มที่ซีนเพื่อใส่ฉากหลัง เมื่อคลิกที่ซีนจะมีแถบรายการขึ้นบนหน้าจอ ตัวอักษรสีแดงคือตำแหน่งที่เราสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคลิกที่คำว่า location หรือสถานที่ เราสามารถเลือกจากรายการที่มีอยู่ให้ หรือไปดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้ แต่ในบางรายการต้องเสียเงิน วันนี้อาจารย์จะเลือกที่ conference room หรือห้องประชุมค่ะ จากนั้นเราต้องเลือกว่า จะให้ตัวละครใดปรากฏในห้องประชุม คลิกที่คำว่า Character และเลือกตัวละครค่ะ เรามาเพิ่มบทพูดให้ตัวละครกันค่ะ p r o t a g o n ใช้เทคโนโลยี Text to Speech ทำให้คำหรือประโยคที่เราพิมพ์ กลายเป็นเสียงของตัวละคร โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาหาเจ้าของภาษามาช่วยอัดเสียงให้ วิธีง่ายๆก็คือ คลิกที่คำว่า d i a l o g จากนั้นเลือก character หรือตัวละคร ต่อจากคำว่า character จะมีคำว่า neutral เมื่อคลิกเข้าไปดูจะมีกริยาท่าทางต่างๆ ระหว่างพูดให้เลือกมากมาย แต่ในที่นี้อาจารย์ขอเลือก neutral หรือทำหน้าทางแบบปกติแบบกลางๆ ต่อมาก็พิมพ์บทพูดลงไปได้เลยค่ะ Hello. My name is Jane. Welcome to ID for English. Enjoy your lesson. หรือถ้าเราเตรียมบทสนทนาไว้แล้ว เราก็สามารถสร้างแอนิเมชันที่ให้ตัวละครพูดโต้ตอบกันได้ ไปลองดูวิธีกันนะคะ วิธีการก็จะเหมือนเดิมก็คือ เราต้องเพิ่มซีนลงไปก่อน อาจารย์ขอเลือกเป็นที่โซฟาหน้าทีวี จากนั้นเลือกตัวละคร 2 ตัว ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เตรียมบทสนทนาใส่โปรแกรม Microsoft Word ไว้แล้ว ในการเพิ่ม Dialog อาจารย์จึงแค่เลือกตัวละครที่จะพูด เลือกท่าทาง จากนั้นก็คัดลอกบทมาวางทำจนครบทุกบทพูดที่เตรียมไว้เลยค่ะ สุดท้ายคือการเผยแพร่คลิปแอนิเมชันให้คลิกที่ Publish and Share ตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish รอโปรแกรมทำงานสักครู่หนึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ จากนั้นให้เลือกว่าจะเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในช่องทางอื่นๆที่เราสะดวกค่ะ Hey, Jessica, how would you like to go see a movie tonight? Sounds great. What would you like to see? I don't know. How about that new horror movie at the Arlington Theater? Oh, I heard about that. It sounds a little scary to me. I'm more into romantic movies or maybe a romantic comedy. No way. I hate that kind of stuff. Really? Well then, what kinds of movies do you like? I guess I'm really into action and adventure type of movies. Oh yeah, well I guess they are okay, as long as they aren't too bloody. จริงๆ แล้ว ทั้งโวเกตและโปรตากอนยังมีเครื่องมืออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ทุกคนสามารถเข้าไปได้ที่ทั้งสองเว็บไซต์ และศึกษาคู่มือหรือ tutorials เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ